อย่างไรก็ตาม การจะนำระบบหรือเทคโนโลยีสารสนเทศใด ๆ มาใช้ในองค์กร ก็ควรมีความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ขององค์กรธุรกิจด้วย กล่าวคือ ระบบหรือเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะนำมาใช้ในองค์กร ควรเป็นไปเพื่อสนับสนุนองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ จากรูปที่เห็นในกล่องบนสุด ระบุถึง การวางแผนกลยุทธ์องค์กร หรือกลยุทธ์ธุรกิจ ซึ่งมีขั้นตอนตามที่ได้กล่าวถึงไปแล้วในตอนต้น โดยเริ่มจากการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ขององค์กร รวมทั้งการวิเคราะห์ สภาพแวดล้อม ทั้งภายในและภายนอก เพื่อนำไปสู่การกำหนดกลยุทธ์ระดับต่างๆ ขององค์กร เมื่อองค์กรได้กลยุทธ์มาแล้ว ก็จะนำมาชี้นำการวางแผนกลยุทธ์ระบบ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ กลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศ คือการพิจารณาว่าสารสนเทศ ระบบสารสนเทศ และโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศใด ที่ธุรกิจต้องการ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานหรือกลยุทธ์ธุรกิจ รวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานหรือบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเหล่านั้น จะหามาได้อย่างไร ซึ่งจะกล่าวถึงแผนกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศในสไลด์ต่อไป ในการนำกลยุทธ์ธุรกิจมากำหนดกลยุทธ์ระบบสารสนเทศนั้น องค์กรจะต้องพิจารณาว่า ระบบสารสนเทศที่จะนำมาใช้นั้น สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กรในด้านใด เช่น หากองค์กรกำหนดกลยุทธ์ในเรื่องต้นทุนต่ำ ระบบสารสนเทศที่จะนำมาใช้ก็ควรช่วยในการลดต้นทุนในการดำเนินการในองค์กรได้ เช่น ต้นทุนในการสั่งซื้อ ต้นทุนในการเก็บรักษาวัตถุดิบ ต้นทุนในการผลิตเป็นต้น โดยต้องมีเป้าหมายของการนำระบบสารสนเทศมาใช้ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจด้วย เช่น ระบบสารสนเทศจะช่วยลดต้นทุนของธุรกิจในเรื่องใดได้กี่เปอร์เซ็นต์ หรือในระยะเวลาใดจะเกิดผลในด้านการลดต้นทุนดังกล่าว เป็นต้น เมื่อได้แผนกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศแล้ว องค์กรจะรู้ว่า มีความต้องการระบบ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศอะไรบ้าง องค์กรจึงนำมาพิจารณาต่อไปว่าการจะได้มาซึ่งระบบหรือเทคโนโลยีสารสนเทศดังกล่าว เหล่านั้นจะได้มาอย่างไร โดยพิจารณาจากศักยภาพขององค์กร สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเองว่ามีการพัฒนาไปถึงไหนบ้างรวมทั้งกลยุทธ์ขององค์กรว่า ต้องการลงทุนทางด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างไร เช่น หากองค์กรต้องการพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อเป็นช่องทางในการขายสินค้าที่สะดวก และมีต้นทุนต่ำให้กับลูกค้า ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ด้านต้นทุนต่ำขององค์กร องค์กรก็ต้องพิจารณาว่าการจะได้มาซึ่งระบบดังกล่าวนั้น หากพัฒนาเองจะมีค่าใช้จ่ายที่สูง หรือต่ำกว่าการไปหามาจากผู้เชี่ยวชาญภายนอก ถ้าสูงกว่าก็ไม่ควรพัฒนาเอง เพราะจะไม่สอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กร ที่ต้องการเน้นการให้บริการในต้นทุนที่ต่ำกว่า แต่หากองค์กรมีการลงทุนในด้านระบบสารสนเทศอยู่แล้ว โดยมีบุคลากรที่สามารถพัฒนาระบบเองได้ ในราคาที่ไม่สูงกว่าการจัดหาจากภายนอก องค์กรก็อาจพิจารณาในการดำเนินการเอง เพราะไม่ต้องลงทุนเพิ่มในด้านระบบมากนะัก การวางแผน เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย 3 ระยะได้แก่ 1. การวางแผนกลยุทธ์ หรือแผนระยะยาวด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ IT Strategic Long Range Plan 2. การวางแผนระยะกลาง ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ IT Medium Term Plan 3. การวางแผนเทคนิคด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ IT Technical Plan ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 1. การวางแผนกลยุทธ์หรือแผนระยะยาวด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คือการกำหนดวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ด้านระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นการกำหนดทิศทางของความต้องการและแหล่งที่มาของทรัพยากร resource requirements and sourcing งบประมาณ (Budget) กิจกรรม activities และกรอบระยะเวลา time frames ในการดำเนินการเพื่อให้ได้มา ซึ่งระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2. การวางแผนระยะกลางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คือการกำหนดโครงการด้านระบบ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่องค์กรต้องดำเนินการ หรือ General Project Plan ว่าต้องมีการใช้ทรัพยากรอะไรบ้าง และมีโครงการใดบ้างที่ต้องดำเนินการในเวลาใด หรือ Project Portfolio 3. การวางแผนเทคนิคด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คือการวางแผนแต่ละปีในรูปแบบของรายละเอียดการดำเนินการของแต่ละโครงการ พร้อมทั้งงบประมาณ โดยต้องอยู่ในกรอบของแผนระยะยาวด้วย การตัดสินใจว่าระบบหรือเทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องการนำมาใช้ในองค์กร ที่ระบุไว้ในการวางแผนด้านระบบ และเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น จะใช้วิธีการใดในการได้มาซึ่งระบบต่างๆ ดังกล่าว ในครั้งนี้จะขอแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ การพัฒนาระบบภายในองค์กร การจ้างคนภายนอกในการพัฒนา และอื่นๆ ซึ่งในแต่ละกลุ่มยังแบ่งย่อยได้อีกดังนี้ การพัฒนาระบบภายในองค์กรเอง มี 2 วิธีหลักๆ ได้แก่ Build In-House Information System และ End User Development เรามาศึกษาวิธีแรกกันก่อนนะคะ Build in-house information system หมายถึง การพัฒนาระบบสารสนเทศโดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร วิธีการนี้เหมาะกับองค์กรขนาดใหญ่ที่มีการลงทุนทางด้านระบบ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศไปบ้างแล้ว และมีพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนาระบบอยู่ในองค์กร หรือองค์กรที่ระบบ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นส่วนสำคัญของกลยุทธ์องค์กร และต้องดำเนินการเอง เพื่อให้คงความได้เปรียบทางการแข่งขันไว้ หรือองค์กรที่ต้องการระบบเฉพาะ และเป็นความลับขององค์กรเอง End User Development หมายถึงการพัฒนาโปรแกรมโดยผู้ใช้งานเอง ส่วนใหญ่จะเป็นการพัฒนาโปรแกรมขนาดเล็กตามความต้องการของผู้ใช้ โดยผู้ใช้อาจมีความรู้ทางด้านการเขียนโปรแกรม จากซอฟต์แวร์อย่างง่าย ที่เป็นการเขียนโดยเฉพาะภาษาคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า fourth generation language เช่น การเขียนแมกโครจากโปรแกรม Excel เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลทางการเงินหรือบัญชีเป็นต้น กลุ่มที่ 2 การจ้างคนภายนอกในการพัฒนา มี 2 ที่ีหลักๆได้แก่ outsource development และ lease from ASP หรือ application service provider ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ outsource development หมายถึง การจ้างบริษัท พัฒนาระบบ หรือ vendor หรือ software house มาพัฒนาระบบให้ใหม่ วิธีการนี้เหมาะสมกับองค์กรที่มีความต้องการเฉพาะทาง ด้านระบบสารสนเทศ ที่ไม่อาจหาซื้อได้จากโปรแกรมสำเร็จรูป และองค์กรไม่มีผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาระบบ หรือไม่ต้องการลงทุนทางด้านเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับระบบ และเทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องจากไม่ใช่ภารกิจขององค์กร leads from ASP หรือ Application Service Provider หมายถึงการเช่าซื้อระบบหรือซอฟต์แวร์จากผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ให้บริการผ่านทางอินเทอร์เน็ตหรือเว็บไซต์ หรือคลาวด์วิธีการนี้เหมาะสมกับองค์กรขนาดเล็ก ที่ไม่ต้องการลงทุนจำนวนมากกับระบบหรือเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบสารสนเทศไม่ใช่สิ่งสำคัญที่เป็นกลยุทธ์ขององค์กร ซึ่งการเช่าซื้อระบบ หรือซอฟต์แวร์นั้นจะต่างจาก Outsource Development ในประเด็นที่ซอฟต์แวร์ไม่ได้ถูกติดตั้งไว้ในคอมพิวเตอร์ ของบริษัทผู้ว่าจ้าง แต่จะเก็บไว้ที่บริษัทผู้ดำเนินการพัฒนาซอฟต์แวร์ หรือ ASP เพื่อความสะดวกในการดูแลและการปรับปรุงระบบต่อไป วิธีอื่นๆ ที่ไม่ใช่ 2 กลุ่มแรก แต่มีความนิยมในเรื่องการได้มาซึ่งระบบหรือเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย มี 3 วิธีได้แก่ 1. Buy Prepackaged System 2. Customization 3. Acquire via Partnership or Alliance ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ Buy Prepackaged System หมายถึงการซื้อซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมสำเร็จรูปที่มีการพัฒนาไว้เพื่อขาย วิธีการนี้เหมาะสมกับระบบที่เป็นพื้นฐานที่มีโปรแกรมสำเร็จรูปอยู่แล้ว และไม่ใช่ระบบสำคัญที่เป็นกลยุทธ์ขององค์กร Customization หมายถึงการปรับปรุงซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมที่มีอยู่แล้วให้เหมาะสม กับบริบทหรือความต้องการเฉพาะขององค์กร เช่น โปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ ERP ที่ใช้ในหลายองค์กรก็มาจากโปรแกรมที่มีอยู่เดิม แล้วนำมาปรับปรุง หรือ customization ให้เหมาะสมกับแต่ละองค์กร ซึ่งการปรับปรุงนั้นมักจะเป็นการจ้างบริษัทภายนอก หรือ outsource มาดำเนินการให้ เพราะเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในโปรแกรมนั้น ๆ และอาจเคยทำการปรับปรุงให้กับองค์กรอื่นมาแล้ว หรืออาจดำเนินงานปรับปรุงโปรแกรมเอง โดยมีการจ้างที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยให้คำปรึกษาก็ได้ acquire via partnership or alliance หมายถึงการขอใช้บริการระบบหรือซอฟต์แวร์ของบริษัทอื่น หรือการร่วมกันจ้างบริษัทมาพัฒนาโปรแกรมให้กับธุรกิจที่เป็นพันธมิตรกัน เช่น การใช้บริการระบบการจองตั๋วเครื่องบินของสายการบินและตัวแทนขายต่าง หรือระบบ Vendor Managed Inventory หรือ VMI ที่โรงพยาบาลในเครือเดียวกันนำมาใช้สำหรับการจัดซื้อเวชภัณฑ์ร่วมกันเป็นต้น วิธีการนี้เหมาะสมกับระบบพื้นฐานที่มีคนใช้อยู่แล้วจำนวนหนึ่ง และระบบสารสนเทศไม่ใช่สิ่งสำคัญที่เป็นกลยุทธ์ขององค์กร แต่องค์กรธุรกิจจำเป็นต้องมีระบบนั้นๆ เพื่อไม่ให้เสียเปรียบคู่แข่ง หรือเพื่อจะอยู่ในธุรกิจต่อไปได้ ตัวอย่างการวางแผนกลยุทธ์ระบบหรือเทคโนโลยีสารสนเทศ ของร้านถ่ายเอกสารแห่งหนึ่ง ซึ่งตั้งอยู่ในคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นร้านขนาดเล็ก ที่เจ้าของมีความรู้ทางด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศด้วย จากการวิเคราะห์ด้านการแข่งขันแล้วพบว่า ธุรกิจนี้มีการแข่งขันค่อนข้างสูง เนื่องจากร้านถ่ายเอกสารมีจำนวนมาก ทั้งที่อยู่ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อีกทั้งการลงทุนทำร้าน ถ่ายเอกสารก็ง่าย และไม่ต้องใช้เงินมากนะัก รวมทั้งลูกค้าก็ไม่ยึดติดว่าต้องใช้บริการร้านไหน เว้นแต่เป็นร้านที่มีเอกสารเฉพาะของบางรายวิชาที่ต้องการเรียน แต่ข้อดีคือด้านอุปกรณ์มีผู้ขายจำนวนมาก จึงสามารถต่อรองในเรื่องราคาต้นทุนวัตถุดิบและอุปกรณ์ได้ กลยุทธ์ของร้านจึงต้องมุ่งการให้บริการที่ดีที่สุดกับลูกค้า และการผูกสัมพันธ์ที่ดีกับอาจารย์เจ้าของวิชา ให้อยู่กับร้านให้มากที่สุด หรือ Login Customers and Supplier เพื่อให้อาจารย์นำเอกสารประกอบการสอนในรายวิชาต่างๆ มาส่งให้กับทางร้าน ในการบริการถ่ายเอกสารให้กับนักศึกษาที่เรียนในรายวิชาต่างๆนั้น ทางร้านจึงมีกลยุทธ์การแข่งขันที่การให้บริการ โดยเน้นความสะดวกของลูกค้าหรือ convenient และราคาที่ไม่สูงกว่าคู่แข่งหรือ not too expensive ร้านถ่ายเอกสารแห่งนี้ได้มีการนำระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านต่างๆ มาใช้กับกระบวนการที่สำคัญที่นำไปสู่การสนับสนุนกลยุทธ์ l o k i n Customers and Suppliers ด้วยการให้บริการการเข้าเล่มและถ่ายเอกสารที่สะดวกราคาที่ไม่แพง เพื่อให้นักศึกษาและอาจารย์สามารถใช้บริการได้ รวมทั้งการให้นักศึกษาสามารถพิมพ์งานได้เอง เพื่อส่งรายงานให้อาจารย์ได้ทันตามความต้องการ นอกจากนี้ยังใช้ระบบการรับคำสั่งงานและการออกบินที่ทำได้ชัดเจนและถูกต้อง ที่เอื้อต่อการสั่งงานขององค์กรที่ต้องการบินเพื่อทำใบเบิกงบประมาณได้ และการสื่อสารกับลูกค้าผ่านทางออนไลน์ ในหลาย ๆ ช่องทางสำหรับการได้มาซึ่งระบบสารสนเทศต่าง ๆ นั้น ทางร้านมีทั้งการซื้อโปรแกรมสำเร็จรูปมาใช้ หรือ buy prepackaged office system โดยเฉพาะสำหรับโปรแกรมที่ใช้ในสำนักงงานทั่วไปเช่น Microsoft Office และการใช้บริการซอฟต์แวร์ฟรีในด้านสื่อสาร หรือ Freeware Communication System เช่น Facebook Gmail โดยผ่านทางผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตหรือ ASP สำหรับซอฟต์แวร์อื่นๆ ที่ใช้ในร้าน เช่น ระบบการสั่งงาน ระบบการออกบิน เจ้าของร้านเป็นผู้พัฒนาระบบเอง เพราะมีความรู้ทางด้านนี้ และมีความสนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งต้องการควบคุมเรื่องความปลอดภัยของระบบด้วยตนเอง ในส่วนของฮาร์ดแวร์ ก็ใช้การสั่งซื้อจากบริษัทต่าง ๆ เช่น บริษัทคอมพิวเตอร์ บริษัทเครื่องถ่ายเอกสาร เหมือนร้านถ่ายเอกสารทั่ว ๆ ไป กล่าวโดยสรุปก็คือ ไม่ว่าจะตัดสินใจในการได้มาหรือจัดหาระบบ สารสนเทศด้วยวิธีใดก็ตาม จะต้องให้แน่ใจว่าระบบที่ต้องการนั้นมีคุณค่าเพียงพอกับการลงทุนขององค์กรธุรกิจ และสอดคล้องกับกลยุทธ์ธุรกิจ รวมทั้งเพื่อจะได้รับทราบว่าระบบสารสนเทศที่ต้องการนั้นสามารถใช้งานได้กับโครงสร้างพื้นฐาน ของระบบสารสนเทศเดิมที่มีอยู่ได้หรือไม่ หรือต้องมีการลงทุนเพิ่มในเรื่องใดบ้าง เพื่อจะได้เป็นข้อมูลสำคัญในการตัดสินใจด้านการจัดหาระบบต่อไป ท้ายบทนี้ผู้สนใจสามารถศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมได้จากกรณีศึกษาบริษัท New Express จำกัด ซึ่งเป็นตัวอย่างขององค์กรที่มีการวางแผนกลยุทธ์ด้านระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างสอดคล้องกับกลยุทธ์ธุรกิจ โดยบริษัทมีความชัดเจนในการบริการที่ให้กับลูกค้า และสามารถนำระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้อย่างเหมาะสม ถึงแม้ว่าบริษัทจะเป็นบริษัทของคนไทย แต่ก็มีแนวทางการบริหารระดับสากล เพราะต้องแข่งขันกับองค์กรทั้งที่เป็นของไทยและองค์กรจากต่างประเทศ ที่เข้ามาตั้งสาขาในประเทศไทยด้วย หลังจากอ่านกรณีศึกษาแล้ว ผู้เรียนสามารถเข้ามาร่วมอภิปรายความเป็นไปได้ในการตอบคำถามท้ายกรณีศึกษากับผู้สอนได้ผ่านทางออนไลน์สำหรับการเรียนในโมดูลนี้ก็จบเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในโมดูลหน้านะคะ สวัสดีค่ะ